สำหรับประโยค Halo selamat datang di kantor polisi Katu แปลว่า สวัสดี สถานี ตำรวจ กระทู้ ยินดี ต้อนรับคำว่า selamat datang แปลว่า ยินดี ต้อนรับคำว่า di แปลว่า ที่ สู่คำว่า kantor แปลว่า ที่ทำงาน ใน ที่นี้ คือคำว่า สถานีคำว่า p o l i c y แปลว่า ตำรวจสำหรับประโยค Halo tolong beritahu saya di mana saya biasa mengajukan keluhan แปลว่า สวัสดี กรุณาบอกฉันจะแจ้งความได้ที่ไหนคำว่า tolong แปลว่าการุณาคำว่า beritahu แปลว่า บอกให้รู้คำว่า di mana แปลว่า ว่า bisa แปลว่า สามารถ คำว่า mengajukan แปลว่ากรอก เติม คำว่า keluhan แปลว่าคำร้อง การแจ้งความ